ความเชื่อเรื่องเวลาตาย ชาวจีนมีความเชื่อที่สัมพันธ์กับโหราศาสตร์ตลอดเวลา ทั้งเรื่องเลิกยาม เรื่องห่วงจุย้ย ความเชื่อเรื่องเวลาตายจึงสำคัญ ชาวจีนบางกลุ่มมีความเชื่อว่า ถ้าผู้ตายเสียชีวิตในช่วงเช้าถึงเที่ยง ผู้ตายจะเอาบุญกุศลไปหนึ่งมื้อ เหลือไว้ให้กับลูกหลานสองมือ้อ ถ้าเสียชีวิตในช่วงบ่าย ผู้ตายจะเอาไปสองมือ้อ เหลือไว้ให้ลูกหลานหนึ่งมือ้อ หากเสียชีวิตระหว่างหกโมงเย็นถึงเที่ยงคืน ถือว่าผู้ตายเอาติดตัวไปทั้งสามมือ้อ ไม่เหลืออะไรไว้ให้ลูกหลานเลย ส่วนคนที่ตายก่อนเช้าวันใหม่ ยังไม่ได้ทานอะไรสักมือ้อ ถือว่าไม่ได้เอาบุญกุศลไปด้วยทิ้งไว้ให้ลูกหลานทั้งหมด ชาวจีนถือว่าการตายที่ดีที่สุดคือการตายให้เหลือมือ้อ หมายถึงบุญกุศลไว้ให้ลูกหลานมากที่สุด เพราะจะทำให้ลูกหลานเจริญรุ่งเรืองการเข้าใจความเชื่อดังกล่าว มีประโยชน์ต่อการทำงานของทีมดูแล ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ใกล้ตาย ให้ตรงตามความต้องการของผู้ป่วยและญาติ รือช่วยให้ญาติสามารถตัดสินใจงดใช้เครื่องช่วยชีวิตต่อผู้ป่วยได้ในเวลาที่เหมาะสม